เลยต้องมาเป็นโรคตังวีดก็พอจะรู้นะว่ามันคืออะไร ก็แค่อยากถามนะว่าต้องทำยังไง พังก็พังสิพังดิงานไม่มีก็พังดิสร้อยคอนาฬิกาก็เอาจำนำไป ก็เงินที่หาได้มากก็พอประทังแต่เกือบเหลือแล้วเขาต้องทำยังไงลุงก็ลงมามองดิ ลงมามองสิวิอยากให้คนไทยมีชีวิตที่สุขสบายโรคโควิดปิดปิดปิดปิด ฟังแล้วอิดอิดอิดอิดอิดพวกผมต้องมานั่งคิดรวมเป็นโรคโควิดวิดวิดวิดวิดผมก็โคตรคึกนักคึกนักตอนนี้ผมได้ตุนปากกับ และก็ตุนมาม่เห็มครับ ก็เลยเป็นโรคตังวีตังวีก็พอจะหูนะว่ามันอันตรายก็พอจะหูนะผมก็พอเข้าใจลุงก็ลงมามองดิทำอะไรก็ทำสิมันนาฬิกาสร้อยคอก็เอาจำนำไปมาเดี๋ยวให้หูนะว่าต้องทำยังไง จะบอกให้หู ันสิทำอะไรก็ทำเดิมัวสวดมนต์จะป้องกันจะได้อย่างได้โรคโควิดวิดวิดวิดวิด ฟังแล้วอิดอิดอิดอิดอิดพวกผมกลัวโรคโควิด แต่ ที่ กลัวแฮมอัน ก็ คือ โรคตังวีแล้วท่านครับอันนี้สำคัญ โรคตังวีด่ะครับจะแก้ไขปัญหา ยัง ไง ครับเฮ้ย ตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการจะถามกันทำไมมากมายปัดโท ันเกิดนี้เขาฮือจัดเออ มันคงสำคัญกว่าการป้องกันโควิด ท่านคะ ท่านคะ แล้วมีอีกโรคหนึ่งที่ต้องป้องกันนะคะปะโท โรคโควิด สลิปปิ้งริมอยู่บ้านเป็นติดโทรเกิดงานลุกลับ ลุกลับ เปิ้นโทรมาว่าไม่ให้จัด แคนเซิลทั้งเดือน ก็ลายรับ ฉันก็เลยต้องมา เป็นโรคตังวีดก็พอจะรู้นะ ว่ามันคืออะไรก็แค่อยากถามนะว่าต้องทำยังไงพังก็พังสิพังดิงานไม่มีก็พัง สร้อยคอนาฬิกาก็เอาจำนำไปส่งเงินที่หาได้มาก็พอประทังแต่เกือบเหลือแล้วเขาต้องทำยังไง ลุงก็ลงมามองเด็ลุงก็ลงมามองเด็กอยากให้คนไทยมีชีวิตที่สุขสบายโรคโควิดปิดปิดปิดปิดฟังแล้วอิดอิดอิดอิดอิดพวกผมต้องมานั่งคิดกลัวเป็นโรคโควิด ตอนนี้ผมได้ตุนปากกับ และก็ตุนมาม่าเห็มครับ ก็เลยเป็นโรคตังวีดตังวีดก็พอจะหูนะว่ามันอันตรายก็พอจะหูนะผมก็พอเข้าใจลุงก็ลงมามองดิทำอะไรก็ทำสิเหมืนนาฬิกาสร้อยคอก็เอาจำนำไปมาเดี๋ยวให้หูนะว่าต้องทำยังไงจะบอกให้หู ันสิทำอะไรก็ทำดิมัวสวดมนต์จะป้องกันจะได้อย่างได้โรคโควิดวิดวิดวิดวิดฟังแล้วอิดอิดอิดอิดอิดพวกผมกลัวโรคโควิด แต่ที่กลัวแฮมอันก็คือโรคตังวี แลท่านครับและที่สำคัญโรคตังติดละครับแก้ไขปัญหายังไงครับ เฮ้ย ตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการ จะถามกันทำไมมากมายปัดทโท room วันเกิดนี้เขาฮือจัดเออมันคงสำคัญกว่าการป้องกันโควิด ท่านคะท่านคะแล้วมีอีกโรคหนึ่งที่ต้องป้องกันนะคะโรคอะไรล่ะ โรคนี้ค่ะป้องกันได้ไหมคะเฮ้ย อันนั้นผมก็เป็น จะถามทำไมมากมายสักโอ้โห ทั้งเดือนก็ลายรับ ฉันก็เลยต้องมาเป็นโรคตังวีดก็พอจะรู้นะ ว่ามันคืออะไร ก็แค่อยากถามนะว่าต้องทำยังไงพังก็พังสิพังดิงานไม่มี ก็พังดิสร้อยคอนาฬิกาก็เอาจำนำไปเงินที่หาได้มากก็พอประทัง แต่เกือบเหลือแล้วเขาต้องทำยังไง นั่งคิดกลัวเป็นโรคโควิดวิดวิดวิดวิดผมก็โคตรคึดนักคึดนัก ตอนนี้ ผมได้ตุนปากกับ และก็ตุนมาม่าแฮมครับ ก็เลยเป็นโรคตังวิดตังวิดก็พอจะหูนักว่ามันอันตราย ก็พอจะหูนักผมก็พอเข้าใจลุงก็ลงมามองดิ อะไรก็ทำสิวันนาฬิกาสร้อยคอก็เอาจำนำไปมาเดี๋ยวให้หูนะว่าต้องทำยังไง จะบอกให้หูนะว่ามันอันตราย ช่วยกันมาป้องกันสิทำอะไรก็ทำดิมัวสวดมนต์จะป้องกันจะได้อย่างได้โรคโควิดวิดวิดวิดวิดฟังแล้ว แฮมอันก็คือโรคตังวีแล้วท่านครับและนี่สำคัญโรคตังวีล่ะครับ จะแก้ไขปัญหายังไงครับ เฮ้ย ตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการ จะถามกันทำไมมากมายปัดโท